สวัสดีผู้เรียนทุกคนนะครับ ก่อนที่เราจะมาสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites กันนะครับ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักในส่วนของตัว Google Sites กันก่อนนะครับ ว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับ แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับ สำหรับตัว Google Sites นะครับก็เป็นบริการรูปแบบหนึ่งนะครับ ที่ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์ฟรีนะครับ ทั้งนี้ในการสร้างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ ในการจด โดเมน หรือว่าชื่อเว็บไซต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่เว็บไซต์ที่เราสร้างเนี่ยได้ทันที โดยที่ชื่อโดเมนเว็บไซต์นะครับ ที่เราสร้างเนี่ยสำหรับบัญชีที่สร้างโดยใช้ Gmail นะครับ ชื่อโดเมนก็จะอยู่ภายใต้ชื่อนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นบัญชีที่สร้างโดยองค์กรนะครับ ชื่อโดเมนหรือ URL ของเรานะครับ ก็จะดูภายใต้โดเมนของหน่วยงานนะครับ อันนี้ก็จะเป็น ตัวอย่างนะครับก็จะอยู่ภายใต้ site.google.com นะครับ แล้วก็ slash ชื่อหน่วยงานนะครับ แล้วก็ slash ชื่อที่เราตั้งนะครับ ทั้งนี้นะครับในการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites เนี่ย ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานนะครับในการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าตัวคุณ Google Sites เนี่ย จะดีไซน์ออกแบบมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยที่ผู้ใช้งานเนี่ยจะใช้วิธีการในการลากและก็วางนะครับ เพื่อแสดงผลเนื้อหาในหน้าเว็บที่ต้องการได้เลยนะครับ ทั้งนี้นะครับเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับ ไว้เก็บผลงานหรือว่าเว็บการเรียนการสอนนะครับ หรือเว็บรายวิชานะครับ หรือว่าจะนำไปใช้ในส่วนของ เว็บฝึกอบรมก็ได้เช่นกันนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะสร้างได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับ ในการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะร่วมแบ่งปัน แล้วก็สร้างเว็บไซต์กับบุคคลอื่น ได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายดายนะครับ โดยการระบุชื่อบุคคลที่เราต้องการนะครับ หรือว่าป้อนที่อยู่อีเมลแล้วก็กำหนดสิทธิ์นะครับ ในการเข้า ถึงตัวเว็บไซต์ของเรา ทีนี้สำหรับตัวแอปพลิเคชันต่างๆใน Google นะครับ ตัว Google Sites เนี่ยก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันกับแอปพลิเคชันต่างๆของ Google ได้อย่างหลากหลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวไดนะครับ ตัวด็อกตัวสไลด์ตัวฟอร์มหรือแม้กระทั่ง Google Map ตัว Google Calendar แล้วก็วิดีโอจาก YouTube นะครับ เราสามารถที่จะดึงมาแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับ ในการแสดงผลเนี่ย เราสามารถที่จะนำเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Google Sites เนี่ยไปแสดงผลได้ในหลากหลายอุปกรณ์นะครับ ทั้งนี้จะไม่ยึดติดไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับ แท็บเล็ตนะครับหรือว่า นำไปใช้ในการแสดงผลในหน้าจอขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับ หรือว่าจอทีวี นะครับ ก็ตัวไซส์เนี่ยก็จะทำการปรับหน้าจอการแสดงผลให้โดยอัตโนมัตินะครับ ทั้งนี้คุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมานะครับ เราสามารถที่จะสร้างได้โดยใช้ตัว Google Sites ในรูปแบบใหม่นะครับ ซึ่งนอกจากตัว Google Sites ในรูปแบบใหม่แล้ว ทางตัว Google Sites ก็ยังมีในส่วนของตัวไซต์แบบคลาสสิกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับ ก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับ โดยเนื้อหาที่เราจะเรียนกันทั้งหมดนะครับ ในคอร์สนี้นะครับ ก็จะเป็นการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัว Google Sites ในส่วนของตัวใหม่นะครับ ซึ่งจะใช้งานได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วนะครับ